ำมาซึ่งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และก็ความสะดวกสบายมากมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย กันแบบข้อความ เสียง หรือว่ามองเห็นหน้ากัน ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ที่ผู้ใช้ขอเปิดบริการนะคะ ส่วนใหญ่การเชื่อมโยงสารสนเทศจะกระทำผ่านคอมพิวเตอร์ จะเห็นได้จากการใช้คอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ ต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างยิ่งค่ะ ทั้งช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็ว ช่วยในการอำนวยความสะดวกต่างๆ และลดขั้นตอนการทำงาน ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือว่าที่ทำงาน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการเพิ่มคุณภาพชีวิต แต่ถึงแม้เทคโนโลยีจะมีประโยชน์มากเพียงใด ก็มีภัยได้มากเช่นกัน หากผู้ใช้งานนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ทั้งโดยตั้งใจ หรือกระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ ดังนั้น พื่อสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทำให้ประเด็นทางด้านจริยธรรมได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะการกระทำผิดจริยธรรมก็คือการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำลายผู้อื่น ให้เกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความรำคาญนั่นเอง ซึ่งการกระทำผิดเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไม่ยากบนโลกของเทคโนโลยีนะคะ โดยผู้ไม่ประสงค์ดี ที่เกิดขึ้นจากการขาดจริยธรรมที่ดี ที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกนี้ ทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ค่ะ บุคคลเหล่านี้ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระทำผิดทางจริยธรรมแล้ว ยังถือว่าเป็นการกระทำผิดที่ผิดกฎหมายอีกด้วยค่ะ